รอที่จะได้พบเธอ ฉันรู้ดีเสมอและเชื่อว่าต้องมีสักวัน ไม่ว่าจะเช่นไร เลือนลางหรือห่างไกล ก็รู้เราต้องเจอ ต้องเจอกัน โชคชะตาจะพาไป ยไม่ต้องควยคว้ามัน เมื่อรักแท้จะมีเพียงแค่ครั้งเดียว แต่เนิ่นนาน มันคงอยู่จนเนื้อการเวลา เหมือนคำสัญญาว่านานแค่ไหนและถึงยังไงก็รักเธอ จะรักใคร ก็เพราะฉันเก็บไว้จะมอบใจเพียงแค่เธอ เมื่อเราได้พบกัน ฉันรู้ในวันนั้น ว่าฝันมันสิ้นสุดเมื่อเจอเธอ และทุกวันที่หายใจ ฉันจะใช้มันเพื่อเธอ เมื่อรักแท้จะมีเพียงแค่ครั้งเดียว แต่นานนานมันคงอยู่จนเนือการเวลา เหมือนคำสัญญาว่านานแค่ไหนและที่ รักเธอจะมีเพียงแค่ครั้งเดียว แต่เนิ่นนาน มันคงอยู่จนเนื้อการเวลา เหมือนคำสัญญาว่านานแค่ไหนและถึงยังไงเมื่อรักเธอจะมีเพียงแค่ครั้ง ไหนและถึงยังไงก็รักเธอรักเธอจะมีเพียงแค่ 空余着你